ในบทนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของของการใช้สื่อและกระบวนการการสื่อสารของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานนะคะว่าให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้มีเคเบิลทีวีทำไมประเทศนั้นไม่มีเคเบิลทีวี ประเทศนี้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับดาวเทียมทีวีดาวเทียม แต่ประเทศอื่นไม่มีบางประเทศเนี่ยในเรื่องของวิทยุชุมชนเนี่ยมีการเจริญเติบโตมากเลยอย่างเช่น ในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีอองค์กรยูเนสโกหรือว่าการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเนี่ยไปส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งวิทยุชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารจากประชาชนเนี่ย จากรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปถึงประชาชนเยอะมากหรือในแต่ประเทศเวียดนามนะคะในประเทศเวียดนามเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นประเทศที่มีการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมากเลยโดยรัฐบาล แต่ทำไมตอนนี้ ประชาชนของคนเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือแม้แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วประเทศอินโดนีเซียล่ะเขาทำอะไรกันบ้างนะคะอินโดนีเซียมีสื่อยังไงนะ เขาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน ในในประชาคมอาเซียนเนี่ยแล้วเป็นรัฐมุสลิมรัฐอุสลามที่มีความหนาแน่นของประชากรเยอะมากเลย ระบบสื่อเขาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราจะเห็นนะคะ แล้วอีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะได้เห็นจากการเรียนบทเรียนนี้ก็คือว่าเราเข้าใจสื่อเราเห็นสื่อ เราเห็นกระบวนการการสื่อสาร และเราจะเห็นประเด็นด้วยค่ะว่า ในในแต่ละประเทศเนี่ยมีการใช้สื่อเนี่ยในการพัฒนาประเทศเขาอย่างไรบ้างนะคะ อย่างเช่นว่าหลายประเทศเลยเนี่ยหลังจากที่มีการเติบโตของอิทธิพลของสื่อออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เกิดการรวมพลังของเสียงเล็กเสียงน้อยของแต่ละประเทศ ในการที่จะเป็นไงคะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลนะว่านโยบายอันนี้ ไม่ถูกอะไรต่างๆ เหล่านี้นะนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้เรียนไปแล้ว แล้วท่านก็คิดว่า อ้าว แล้วนั้นถ้าเกิดในส่วนคนไทยล่ะ ถ้าเกิดเราจะทำแบบประเทศนั้นได้หรือเปล่าเราก็มีสื่อเหมือนเขานี่ เราก็มีนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเหมือนเขานี่ แล้วเราจะทำาอย่างเขาได้ไหม ในการที่จะใช้สื่อของเราเนี่ยในการที่จะพัฒนาประเทศของเราต่าง ๆ เหล่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นจากการเรียนบทนี้นะคะ เพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะทีนี้หลายคนก็จะถามว่า อ้าว แล้วในการใช้สื่อเนี่ย มันจะมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะ วิธีการในการใช้สื่อเนี่ย อันแรกเลยเนี่ยก็จะมีการคุยกันว่า ในแต่ละประเทศเนี่ย ปัจจุบันเนี่ย มีการให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงไรนะคะ อันนี้ประเด็นที่ 1 แล้วถ้าเกิดมีการสำรวจที่ค้นพบว่าแต่ละประเทศนั้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนน้อยมากเลย แล้วเราจะทำอย่างไร ที่จะทำให้ประชาคมอาเซียน หรือแต่ละประชากรแต่ละประเทศเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น เราจะทำอย่างไรนะคะ อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ ที่จะได้มีการคุยกันต่อนะคะเพราะนั้นในหลักการแล้วเนี่ยทางด้านของการใช้สื่อแล้วก็การกระบวนการสื่อสารต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าเลยนะคะผลงานวิจัยพบเลยนะคะว่าโดยภาพรวมของประชาคมอาเซียนเนี่ยคนในประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมยังขาดความตระหนัก ยังขาดความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของการ อยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าประชาคมอาเซียนค่ะหรือว่าบ้านของอาเซียนร่วมกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจในพลานุภาพของสื่อ เราเข้าใจในกระบวนการสื่อสารที่สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ดีให้กับให้กับอะไรคะให้กับประชาประชาชนได้แล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าประเทศนั้นๆจะพัฒนาแน่นอน ถ้าแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกมีการพัฒนา นะ พวกเรานึกภาพนะหนึ่งประเทศพัฒนา 2 ประเทศเข้มแข็ง 3 ประเทศมีประสิทธิภาพ4ประเทศคนฉลาดพัฒนา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดี ได้รับความรู้ที่ดี ประชาคมทั้งประชาคม ประชาคมทั้ง 10 ประเทศก็จะเกิดการพัฒนาสมดังปฏิญญาของอาเซียนนะคะว่า เราจะสร้างบ้านหลังนี้ร่วมกันนะคะ เพราะนั้นสื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญจริงๆค่ะ ิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนี่คือคำขวัญของประชาคมอาเซียนครับ เราจะกลายเป็นประชาคม ประชาคมที่มั่นคงในอนาคต และในคลิปนี้ เราจะนำเสนอให้เห็นว่าประเทศไทย และพวกเราประชาชนคนไทย จะได้อะไรจากประชาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้บ้าง หลายคนอาจมองว่าประชาคมอาเซียน เกิดมาเพื่อนักลงทุนและการทำธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช่อย่างที่คิดครับ มาดูกันว่ามีอะไรที่ประชาชนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราจะได้บ้าง เพราะคุณคือ หนึ่งจิ๊กซอที่สำคัญของประชาคมอาเซียน สันติภาพในภูมิภาคจะมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง อาทิเช่น สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตกลงเพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและกัน จะช่วยป้องกันการขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและอินเดียได้ เพราะประชาคมอาเซียนเปิดเมื่อไหร่ ตลาดการค้าของเราจะใหญ่ขึ้นจากแค่ 67 ล้านคนก็จะขยายเป็น 600 ล้านคน ซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น และทำให้ประเทศไทย เป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้เราดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น สินค้าที่โดดเด่นและสามารถดึงดูดนักลงทุนได้อย่างดีของประเทศไทยก็คือ ข้าว ข้าวโพดมันสับปะหลังและสับปะรด ของและสินค้าที่มาจากประเทศสมาชิกได้รับการลดภาษี จึงทำให้เราสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก มีคุณภาพดี และมีให้เลือกอย่างมากมาย เช่น เราจะได้ใช้น้ำมันและแก๊สราคาถูกจากประเทศบรูไนได้ซื้อเสื้อผ้าสิ่งทอสวยๆและรองเท้าเท่ๆจากกัมพูชา และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรเคมีพันจากมาเลเซียและสิงคโปร์ มีความร่วมมือของประชาคมจำนวนมาก เช่น การศึกษาที่มีการพัฒนามากขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม โดยยังมีการทำความตกลงว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามชาติที่เกิดจากไฟป่า เพื่อป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในประชาคม มีมาตรการดำเนินการเพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดยาเสพติด การมีมาตรการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคซาและไข้หวัดนกเป็นต้น จึงเห็นได้ว่าการทำข้อตกลงและร่วมมือกันเพื่อขจัดปัญหา และเร่งพัฒนาเรื่องเหล่านี้ ก็เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในประชาคมที่ดีขึ้น และมีความสุข มากขึ้น ภาษาแม้คนไทยจะเขินอายกับการพูดภาษาอังกฤษ หรือกลัวการที่จะพูดกับชาวต่างชาติมากจนเลือกที่จะเดิน หนีแทน แต่ประชาคมอาเซียนจะทำให้ภาษาอังกฤษของเราพัฒนาขึ้น และกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในประชาคม จึงไม่แปลกใจที่เราจะกล้าพูด กล้าที่จะสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนชาวต่างชาติมากขึ้น และยังเป็นการเปิดทางสู่โอกาสด้านการทำงานได้มาก มีโอกาสที่แรงงานมีฝีมือมีทักษะภาษาที่ดีจะได้ไปทำงานในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่มีรายได้สูงกว่าที่เป็นอยู่ ในภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะส่งออกค้าขายได้อย่างสะดวกมากขึ้น ึ้นโดยภาษาที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ภายในประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้ทั่วโลก และยังถือว่าเป็นพื้นฐานให้เยาวชนในชาติ จะเริ่มทำงานในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมาย ก็ท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ประชาคมอาเซียนของเรา มีความตกลงด้านการท่องเที่ยว หรืออาเซียนทูริซิฟแอกรีเมนที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อการเดินทางภายในอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิก มีการขยายการยกเว้นวีซ่าสำหรับคนชาติอาเซียน ที่เดินทางภายในอาเซียนบนพื้นฐานของ bilateral visa exemption agreement การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการออกวีซ่าแก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ยกเว้นการเก็บภาษีการเดินทาง และค่าธรรมเนียมการเดินทางภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เราจึงสามารถท่องเที่ยวในอาเซียน โดยไม่ต้อง ช้ค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีเงินมากมาย ก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ทั่วอาเซียน โอกาสของคนทำงานที่มีคุณภาพกำลังจะมาถึง และปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะหมดไปมื่ประชาคมอาเซียนเปิดขึ้นก็จะเป็นโอกาสดีของคนที่ทำงานมีคุณภาพ ทำงานเก่ง จะได้ทำงานที่ตัวเองต้องการ ในขณะเดียวกันบริษัทชั้นนำหลาย ๆบริษัททั้งในอาเซียน ก็จะมีโอกาสคัดเลือกคนเก่งเข้ามาทำงานในองค์กร การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ทำให้ตลาดมีความคล่องตัว และนายจ้างก็สามารถหาแรงงานที่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เมื่อมีเสรีในการจ้างแรงงาน การขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ หรือ work permit ก็ง่ายขึ้น ทำให้หมดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แถมในอนาคตอาเซียนยังมีแนวคิดที่จะเพิ่มระยะเวลาของ working visa จาก 1 ปี เป็น 2 ปี หรือ 4 ปี เพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรี นี่คือบางส่วนที่เราจะได้จากการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเข้ามาในอีกไม่ช้า ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมร่วมมือกับอนาคตอย่างเต็มที่นะครับ เพราะประชาคมอาเซียนสร้างมาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของทุกคน และเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของพวกเราประชาคมอาเซียน